บเบดใดไกลคำห้องไกลเปล่าบาเบดใดไกลคำลำไกลดาว บาเบดใดปลุยมุ้งบานรำบิน บาเบดใดไกลเส้นนิ่งลำไกลดินม ้องไกลเปล่าบาเบใดไกลคำลำไกลดาวบาเบใดกรวยมุนมันรำบินบาเบใดไกลเส้นนิ่งลำไกลดิม ដីក្លែខំហងក្លែដៅបាបេដីក្លែខំលំក្លែដៅបាបេដីព្រួយមួញម៉ាំងត្រាំបៀនបាបេដីក្លែសិតនីងលំក្លែទេម